ประโยค Veuillez attendre un petit instant, s'il vous plaît. แปลว่า กรุณาคอยสักครู่หนึ่งคำว่า Veuillez เป็นรูปกระจายเป็นมาลาคำสั่งที่มีความสุภาพ มาจากกริยารูปเดิมคือ vouloir แปลว่า ต้องการใช้สั่งบุรุษที่สองคือ vous ในภาษาฝรั่งเศสประโยคคำสั่ง สร้างโดยการรับประทาน คำว่า attendre เป็นคำกริยารูปเดิม แปลว่า คอยรอคอย สำนวน un petit instant แปลว่าชั่วครู่หนึ่ง ประกอบด้วย un ซึ่งเป็นคำนำหน้านามไม่ชี้เฉพาะ ใช้กับคำนามเพศชายเอกพจน์ คำว่า petit เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่าเล็กน้อย และคำว่า instant เป็นคำนามเพศชายเอกพจน์ แปลว่าชั่วเวลาครู่หนึ่ง สำนวนซิลู o u ลแปลว่ากรุณา ให้สังเกตว่าประโยคนี้ผู้พูดต้องการแสดงความสุภาพในการพูดอย่างมาก จึงใช้รูปประโยคคำสั่งด้วยคำว่า veuillez และลงท้ายด้วยสำนวนซิ l ู o u ลอีกครั้งหนึ่ง